ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็นสองประเภทครับ ได้แก่พันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมเปิดมีความต้านทานโรคราน้ำค้าง สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูต่อไปได้ แต่ให้ผลผลิตต่ำกว่าพันธุ์ลูกผสม ส่วนพันธุ์ลูกผสมซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากๆ มีความต้านทานโรคราน้ำค้าง เช่นเดียวกับพันธุ์ผสมเปิด แม้ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ แต่ก็ได้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์ผสมเปิดครับ ดังนั้น ขอแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ลูกผสมนั่นแหละครับ ดีที่สุด เพราะจะมีขนาดฝัก ความยาวฝัก ความสูง และอายุวันออกดอกสม่ำเสมอ รากแข็งแรง ทนต่อการหักล้มและตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยได้ดี แถมยังให้ผลผลิตสูง ซึ่งผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ก็มีทั้งภาครัฐ และเอกชน ผลิตออกมามากมายหลายพันจนพี่น้องเกษตรกร ตาลาย แต่ละพันธุ์มีคุณลักษณะเล็กๆ น้อย ๆ แตกต่างกันไป เรามีคำแนะนำในการพิจารณาเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ ดังนี้ครับ 1. หน่วยงานหรือบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้องมีมาตรฐานเชื่อถือได้ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะครับ 2. ฉลากต้องระบุชื่อหน่วยงานหรือบริษัท สถานที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิตอย่างชัดเจน 3. ถุงและกล่องที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ต้องอยู่ในสภาพดี 4. เมล็ดพันธุ์ควรได้รับการคลุกสารเคมีป้องกันโรคและแมลง 5. เมล็ดพันธุ์ต้องมีขนาดสม่ำเสมอ และไม่มีรอยทำลายจากแมลง เชื้อรา และศัตรูพืช 6. ความงอกของเมล็ดควรสูงกว่าร้อยละ 90 ซึ่งถ้าเกษตรกรซื้อจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือแล้วละก็อัตราการงอกก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ90หรอกครับ การเลือกซื้อพันธุ์ดีจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย และลดความปวดหัวเรื่องโรคที่ติดมากับพันธุ์ ด้วยนะครับ